หมื่นอย่างนี้นะแต่ว่าเก็บไปเรื่อยๆอ่ะพอได้ฮะนี่ขนาดเบ็ดสองร้อยนะเพื่อนๆคิดดู ผมขอยัดดันเลยได้ไหมหมดเนี้ยโอ้ดอกนี้สวยจริงมาคุณสี่แล้วต่อไปอ่ะ เรียบร้อยดอกนี้หนักอยู่หมัดเลย อยู่หมัดเลย อยู่หมัดแน่นอนดอกเนี้ยห้าพันห้าว่าอะไรไงอ่ะดอกนี้สวยจริงยอมรับ มาอืท่านผู้ชม อยู่ฮะ อยู่ฮะ ดอกนี้ สวยจริง หนึ่งหมื่นแตกเรียบร้อยฮะ โอ้โห ท่านผู้ชมฮะ นะ เดี๋ยวขอขั้นรายการสักครู่หนึ่งครับ ผมพักนานไปหน่อยท่านผู้ชม มารอบนี้ครับผมนะ กราบสวัสดีผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ ผม สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วย เห็นต้นเจ็ดฝัดมาแล้วครับเพื่อนๆทางด้นสปปลาวว่าไง สบายดีครับผมท่านผู้ชมนะ แล้วก็เพื่อนๆทางฝั่งประเทศไทยช่วงนี้อากาศ นะ โอ้แปรปรวนเหลือเกินนะ สรุปมันเข้าหน้าอะไรกันแน่นะ บางทีคืมฟ้าคืมฝนมา แล้วบางทีก็อากาศเย็นมา โอ้โหทำตัวไม่ถูกนะครับผมบางทีเนี่ยเฮียต้นเนี่ยไวมากบอกเลย เพราะว่าเป็นภูมิแพ้นะ ส่วนตัวก็มาทีไรก็มีปัญหา เขาเรียกว่ามีปัญหา สงสัยจะมีปัญหากับโพรงจมูกนะท่านผู้ชมถ้าใครที่เป็นภูมิแพ้นะเออรู้สึกเหมือนกันนี่แหละนะครับอ่ะวันนี้ผมมาที่เกม Apollo ฮะ The Rise of Apollo ฮะนะ วันนี้เทพเจ้าฮะจะเขาเรียกว่าอะไรอะจะจะเสกหรือเปล่าอ่ะนะครับ จะเสกตัวแตกออกมาหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวมาดูกัน วันนี้มีทุนอยู่ประมาณหมื่นแล้วกัน ผมตีกลมๆนะ เดี๋ยวล้างหน้ากระดานไปก่อนนะเบ็ดห้าสิบฮะเดี๋ยวมาดูกันฮะ อย่าบอกนะผมผมว่าเข้าตาแรกเนี่ย เข้าตาแรกเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเนี้ยนะไม่ค่อยแตกหนักนะว่าแล้วไงจะเข้าหรือเปล่าเข้าตาแรกไม่ค่อยหนักอะไม่รู้เป็นไรฮะ เรียบร้อยอะมาดูกันเบ็ดห้าสิบนะเข้าตาแรกนะมาดูเลยมาดูเลยพร้อมกันท่านผู้ชมแมวแมวมากวนด้วยนะแมวผมนี่แหละ ไปฮะโหโคตรเลียวเลยบอกเลยถ้าเปิดกล้องตัวเต็มนี้เห็นแมวนอนอยู่ด้วยนะเนี่ย นะมาให้กำลังใจนะ ให้กำลังใจพ่อนะอือหือผมขอยัดกดไปเลยได้ไหมท่านผู้ชมมาอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะผมไม่ได้ดูถูกนะแต่หัวมันบวกไม่เยอะว่ะ นะเดี๋ยวมาดูกันฮนะผมขอยัดกดแบบเบิ้ลๆนะ มันจะได้ไปเร็วๆนะแล้วมาดูผลลัพธ์เลยนะ เพราะว่าผมจะเล่นไล่เบ็ดหนักๆอยู่แล้ว เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะ เอามาแถวไกลสามร้อยจ้ะ จะพอได้เป็นชิ้นเป็นอันไหมไม่รู้นะท่านชมสเก็ตเตอร์มาสองเออวายใหม่หนึ่งอ่ะใช้ได้ฮะร้อยห้าสิบแล้วตอนนี้เพิ่มตัวคูณคูณเก้าเลยนะ เอาดิ อืมเอามา คูณสิบสองแล้วคูณสิบห้ามา ทีเดยดนี่คูณสิบห้านี่แหละโอ้โหอ้าไม่ถึงนะ คูณสิบห้าหยุดที่คูณสิบสองว่ะ นะหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบนะฟีแรกมาเปิดหัวมาดีท่านผู้ชมเรามาดูฮะขออนุญาตกดเร็วๆนะเพราะผมกะจะไล่เบ็ดอยู่แล้ว อันนี้ผมล้างหน้ากระดานทิ้งไปเฉยๆนะ แต่ก็ยังบวกอยู่ในมือแล้วสองพันสองนะตอนเนี้ยโหเกลือจัดเลยทีเนี้ย เกลือจัด แจกไหมแม่ เอไม่มีด้วยแถวสามเคมาหมุนสุดท้ายว่าไง มีโบนัส ไม่มีแล้วสุดเท่านี้ สองวันสองว่าแล้วไงท่านผู้ชม เอออ่ะอืมไม่ผิดจากที่ผมพูดสักครั้งเลยเนาะอ่ะ เอ้าไปเบียดรอยยี่เลยได้ไหมท่านผู้ชมผมขอเริ่มที่เบียดรอยยี่เลยนะ ขออนุญาตออโต้ฮะอืมเปิดเทอร์โบไว้นะไปด่วนๆจะได้เร็วๆนะท่านผู้ชม นะครับ เกมนี้มีชื่อเกมว่า อะไรนะเอ่อ เพื่อนๆนักเล่นเขาเรียกว่าเกมอพอลโลนะ ตัวเกมมันก็ชื่อว่าอพอลโลแหละนะ Rise of Apollo ฮะภาษาอังกฤษนะ แต่ถ้าเห็นคาว่าอพอลโลคือมันทับศัพท์อยู่แล้ว อันนี้น่าจะเข้าใจง่ายเนาะมีเพื่อนหลายท่านที่นะ ถามมานะในแต่ละเกมว่ามันชื่ออะไรเฮียเกมเนี่ย บางทีดูรูปไม่รู้แล้วก็อ่านชื่อภาษาอังกฤษเนี่ย มันก็ไม่ตรงกับชื่อภาษาไทยอีกนะอย่างเกมสาวถ้ำอย่างเงี้ย ชื่อภาษาอังกฤษของตัวเกมมันเนี่ยก็คือ Treasure of a t t a c นะ เพราะว่าบางท่านที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยไม่รู้ผมบอกเลยนะ มาถามกันเยอะเลยนะสาวถ้ำเกมไหนวะเฮียอะไรคือสาวถ้ำนะเพราะเพราะงั้นเนี่ยผมต้องบอกชื่อภาษาอังกฤษของเกมนะ ทุกรอบถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเกมใหม่นะไปเรื่อยๆ ฮะ เกมไหนที่เพื่อนๆรู้แล้วก็ขอประทานอภัยด้วยนะ เพราะว่าเผื่อบางท่านนะ ที่เข้ามาดูใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับผมก็เลยขออนุญาตพูดตรงนี้เลยแหละนะ ไรอพอลโลครับผมเกมนี้นะนักปั่นสล็อตทุกท่านก็เรียกว่าเกมอพอลโลแหละ เป็นอันเข้าใจกันมาสวยฮะ ดอกเนี้ยสองพันเก้านะถามว่าเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่นะ เบ็ดตั้งร้อยี่สิบแต่ก็ยังดีฮะ เอา้ามาดูกัน เดี๋ยวค่อยไล่นะเอยจริงๆผมไล่ได้แล้วนะเนี่ย จริงผมไล่เบ็ดสองร้อยแล้วนะ บวกขนาดเนี้ยนะครับ อย่างน้อยก็กำไรอยู่ในมือนี่ก็เจ็ดพันนะ เจ็ดเกือบแปดพันนะขออนุญาตไล่เบ็ดไปที่เบ็ดสองร้อยนะท่านผู้ชม แล้วก็มาดู ไม่ ไม่ได้กดมือนะท่านผู้ชมฮะสิบหมุนเองนะครับสิบหมุนไม่โดนเลยก็สองพันนะ ก็มันไม่กินทุนไปเท่าไหร่หรอกเชื่อผม สักที วายมาห่างไกลคนเจริญ เอ้า เอเข้าอยู่นะเจได้ไหมแถวแรกขอเจซะเรียบร้อยมาสวยอะแถวเต็มด้วยพันเก้ามาแล้วดอกสวยๆมาแล้วมีลุ้นฟรีสปินเข้านะ เนี่ย มีลุ้นฟรีสปินนะบอกเลย มีลุ้นฟรีสปินนะจ๊ะไม่เข้าเลยฟรีสปิน ลุ้นยากลุ้นเย็นว่ะอพอลโลเนี่ยนะครับ คือจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมฮะให้สังเกตที่ผมเล่นก็ได้อ่ะเนี่ยนะครับฟิสปปินเพิ่งเข้าครั้งเดียวนะครับผมแล้วน้องนั้นก็แต่งน้องอย่างเดียวนะครับ เก็บเอาเก็บตัวคูณเก็บคอมโบ เอาเรื่อยๆ พอเก็บได้อยู่ท่านผู้ชมฮะอาจจะไม่เปี้ยงปังดอกใหญ่แบบสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเก็บไปเรื่อยๆอ่ะพอได้ฮะนี่ขนาดเบ็ดสองร้อยนะเพื่อนๆคิดดู ผมขอยัดดันเลยได้ไหมหมดเนี่ยโอ้ดอกนี้สวยจริงมาคุณสี่แล้วต่อไปอะเรียบร้อยดอกนี้หนักอยู่หมัดเลย อยู่หมัดเลย อยู่หมัดแน่นอนดอกเนี้ยห้าพันห้าว่าอะไรไงอ่ะดอกนี้สวยจริงยอมรับ มา อืท่านผู้ชม อยู่ฮะ อยู่ฮะดอกนี้สวยจริงหนึ่งหมื่นแตกเรียบร้อยฮะมาถือว่าหนักอยู่ใช้ได้ฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโดยประมาณ ท่านผู้ชม โอ้โหหมุนสุดท้ายพอดีนะเรียบร้อยโอเคท่านผู้ชมฮะเออ มันถามว่ายากไหมนะฟิลิปปินส์ออก แต่มันเกลือนิดนึงนะแต่ก็ยังดีว่าผมดันเบ็ดสู้เอา เพราะว่าแตกนอกมันแตกเรื่อยๆดีนะครับ ก็เลยนะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะดันเบสสู้นะครับ โอเคนะรอบต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกสักครั้งละกันสำหรับเกมไรอพอลโลนะ ก็มาดูนะ ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผม ขอถอนสามหมื่นนะแล้วก็ห้าพันเจ็ดเนี่ยผมติดบัญชีไว้ เดี๋ยวมาลุยต่อกับเกมอพอลโลอยู่นะอีกสักหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่าไม่บวก หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเกมแหละเพราะว่าตั้งใจจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนะรอบนี้ขอพักไว้ก่อน ขอถอนออก 30,000แล้วก็ 5,700เดี๋ยวลุยต่อในรอบต่อไปสักคู่เดียวฮะท่านผู้ชม